ทุกๆ การอัปเดต iOS เวอร์ชันเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS 12 iOS 13 iOS 14 ตัวล่าสุดนะครับก็อาจจะมีบางคนครับที่ยังเจอปัญหากับตัวเครื่อง อย่างเช่นเครื่องแฮงเครื่องค้างเครื่องร้อนบ้างเครื่องแบตเตอรี่หมดเร็วบ้าง คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขให้นะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ วัสดีครับผมต้อมไอหมดนะครับหลังจากที่เราได้อัปเดต iOS 14 กันมาแล้วนะครับได้ลองใช้งานกัน มาสักพักหนึ่งแล้ว หลายคนก็เริ่มมีความสนุกสนาน กับการได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS 14 ซึ่งมีค่อนข้างที่จะเยอะมากมายนะครับทีมงานได้สรุปเอาไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้ แต่เดี๋ยวยังไงเราจะสรุปให้ได้ฟังกันอีกทีนึงนะครับแต่หลังจากที่ใครอัปเดตมานะครับก็อาจจะมีบางคนครับประสบปัญหาว่าแบตเตอรี่ไหล เครื่องแห้งบ้าง เครื่องร้อนบ้าง ใช้ฟีเจอร์ บางฟีเจอร์ไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำ3วิธีที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับวิธีการที่ 1 ก็คือในเรื่องของการทำการฮาร์ดรีเซ็ตตัวเครื่องนะครับวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตหรือว่าการบังคับรีสตาร์ท Apple จะใช้คำว่าฟอร์สรีสตาร์ทผมเคยแนะนำบ่อยๆในกรณีที่เครื่องแห้งเครื่องค้าง เครื่องไม่สามารถกดได้ อยู่ดี ๆ เครื่องลำาโพงไม่ออก เครื่องไม่สั่นเวลาที่มีเสียงเข้าประมาณนั้น ทั้ง ๆทที่ตั้งค่าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวิธีการง่ายๆ ครับสำหรับการฮาร์ดรีเซ็ตของตัวเครื่องนะครับ iPhone ที่อัปเดต iOS 14 ได้จะประกอบไปด้วย iPhone 6s ขึ้นไปใช่ไหมครับอ่ะผมแนะนำตั้งแต่ iPhone 6s เลย iPhone 6s กับ iPhone SE รุ่นที่ 1 จะใช้หลักการเดียวกันนะครับ วิธีการก็คือให้กดปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม Power ค้างเอาไว้นะครับปุ่ม Power ของ iPhone SE อยู่ข้างบน ปุ่ม Power ของ iPhone 6s อยู่ด้านข้างนะครับกดทั้ง 2 ปุ่มค้างเอาไว้ จนกว่าเครื่องจะดับลงไป พอดับลงไปปุ๊บก็กดค้างไว้อยู่ จนให้โลโก้ของ Apple โผล่ขึ้นมานะครับ เราถึงปล่อยมือนะครับ ปล่อยมือเสร็จก็รอให้เครื่องนั้นบูตเข้าไปในระบบให้เรียบร้อย และหลังจากนั้นให้ลองใช้งานดูนะครับว่าอาการนั้นจะหายหรือเปล่า ในรุ่นของ iPhone 7 แล้วก็ 7 plus อันนี้ค่อนข้างพิเศษจะไม่เหมือนใครเลยนะครับในทุกซีรีส์สำหรับ iPhone 7 แล้วก็ iPhone 7 plus นะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่มลดเสียง แล้วก็ปุ่ม power ที่อยู่ด้านข้างนะครับสปุ่มนั้นค้างเอาไว้นะครับจนกว่าเครื่องจะดับแล้วก็รอจนกว่า Apple ลโก้จะโผล่ขึ้นมานะครับ ค่อยปล่อยมือออกไป ต่อมาครับ ใน iPhone 8 ขึ้นมาครับจนถึง iPhone 11 รุ่นล่าสุดเลยนะครับ iPhone 8 8 plus iPhone 10 ทุกรุ่น 11 ทุกรุ่น แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่ 2 ด้วยนะครับ ให้ทำอย่างนี้ครับ กดปุ่มเพิ่มเสียง 1 ที กดปุ่มลดเสียง 1 ที แล้วก็กดปุ่ม power ด้านข้างค้างเอาไว้นะครับ กดค้างเอาไว้ในลักษณะนี้รอจนกว่าเครื่องจะดับลงไปนะครับ เครื่องดับลงไปแล้วในลักษณะนี้ครับ รอให้เห็น Apple โลโก้โผล่ขึ้นมา แล้วเราค่อยปล่อยมือออกไปนะครับ นี่คือการบังคับรีสตาร์ท iPhone 8 แล้วก็ใหม่กว่านะครับ ให้ทำในลักษณะนี้ นี่คือเป็นเฉพาะขั้นตอนที่ 1 คือการ hard reset เท่านั้นนะครับ หลังจากนี้ให้เราลองใช้งานตัวเครื่องดู ให้สังเกตอาการดูว่าเครื่องร้อนหายไหมเครื่องแห้งหายไหมหรือว่าอาการอื่นๆที่เราเคยเจอที่มันไม่ปกติหายหรือเปล่านะครับ แต่ถ้าสมมติว่ายังไม่หายผมแนะนำวิธีการที่ 2 เพิ่มเติมนะครับ วิธีการที่ 2 ต่อไปนะครับ ที่เราจะใช้ก็คือการทำการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับ ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลในตัวเครื่องจะไม่หายนะครับ รูปภาพก็จะยังอยู่ทุกอย่างก็ยังอยู่แอปพลิเคชันทุกอย่างยังอยู่นะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือ การตั้งค่าในตัวเครื่องนั้นจะหายไปนะครับยกตัวอย่างเช่น เราเคยตั้งค่ารหัสผ่านหน้าจอเอาไว้ ก็จะหายไป การตั้งค่าเกี่ยวกับ การแจ้งเตือนก็จะหายไป การตั้งค่าเกี่ยวกับการโมชั่นการเปิดปิดโมชั่นก็จะหายไป หรือว่าการเปิดปุ่ม Assistive Touch ขึ้นมา เหล่านั้นก็จะหายไปนะครับดังนั้นครับวิธีการหลังจากที่เรารีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดแล้วนะครับ มันก็จะเป็นเหมือนการทำให้เครื่องกลับมาใช้งานใหม่เหมือนออกจากโรงงาน แต่ว่าจะยังไม่ได้ลบข้อมูลต่างๆออกจากตัวเครื่องนะครับ วิธีการครับทำได้ง่ายๆ โดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับ จากนั้นไปที่ทั่วไป เลื่อนลงมาล่างสุดครับ เลือกที่เมนู Reset แล้วก็ให้เลือกเมนู Reset การตั้งค่าทั้งหมด หรือว่า Reset All Setting ในภาษาอังกฤษนะครับ หลังจากกดเมนูในนี้แล้วนะครับ เราจะต้องใส่รหัสผ่านหน้าจอของตัวเครื่องนะครับ เพื่อที่จะทำการรีเซ็ตแล้วก็รอสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ระบบทำการรีเซ็ตกลับมานะครับ หลังจากที่กลับเข้ามาในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะเห็นความแตกต่าง เราอาจจะต้องมาตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ตั้งค่า Face ID ใหม่ ตั้งค่าทัชไ h ID ใหม่นะครับ แล้วก็เซตอัพเมนูต่างๆ ที่เราเคยใช้ใหม่นะครับ Wallpaper อะไรประมาณนี้ ปกติทำ 2 ขั้นตอนนี้ครับ ก็จะแก้ไขปัญหาที่เราจะได้เจออยู่ละ ส่วนตัวผมเองนี่หลังจากที่ทำทั้ง 2 ขั้นตอนนะครับ สิ่งที่รู้สึกว่าได้จากตัวเครื่องที่เคยร้อนๆนะครับว่าก็ดีขึ้น ก็อุ่นขึ้น คือไม่ได้ร้อนมากในกรณีที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้นะครับ ไม่ได้ใช้งานหนัก นะฮะแต่ว่าถ้าใช้งานหนักมันก็จะร้อนเป็นปกตินะครับเพราะว่าพวกเรื่องกราฟิกอะไร พวกเรื่อง CPU มันก็ทำงานตามปกติ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกคือถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iOS 14 Beta ในรุ่นก่อนหน้า ผมถือว่า iOS 14.0นะครับแบตเตอรี่หมดเร็วกว่านะฮะแล้วก็ผมใช้อีกเครื่องหนึ่งครับผมใช้ iPhone 11 Pro Max ผมอัปเดตเป็น iOS 14.2 เบต้าที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับผมพบว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั้น ดูนิ่งแล้วก็มีความเสถียรมากกว่า iOS 14.0 นะครับดังนั้นนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครใช้ iOS 14 นะปัจจุบันตอนนี้อยู่อาจจะต้องพกสายชาร์จแล้วก็อาจจะต้องพกแบตเตอรี่สำรองเผื่อเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับอันนี้ก็บอกด้วยความรู้สึกจริงๆบอกด้วยประสบการณ์จริงๆที่เคยเจอนะครับอ่ะแล้วสุดท้ายครับถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ดีขึ้นเลย ถามว่าจะทำยังไงได้บ้าง ก็อีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่3คือการล้างเครื่องครับการล้างเครื่อง iPhone สามารถทำได้หลายวิธีนะครับ แต่วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ การทำผ่านตัวเครื่องของ iPhone นะครับวิธีการก็คือให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับ แล้วก็ไปที่ทั่วไป แล้วก็รีเซ็ตครับจากนั้นให้เลือกเมนูที่2ครับที่ชื่อว่า ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเมนูภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า erase all content and setting นะครับ วิธีการที่ 3 นี้ครับการล้างเครื่องข้อมูลนั้นจะหายไปหมดนะครับในตัวเครื่องของเรารูปภาพที่เคยมีอยู่ตัวเครื่องก็จะหายไป แอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยติดตั้งเอาไว้ก็จะหายไปนะครับ ดังนั้นถ้าจะทำขั้นตอนที่ 3 คุณจำเป็นจะต้องสำรองข้อมูลก่อนนะครับหรือถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ครับเราสามารถทำวิธีการล้างเครื่องผ่านคอมพิวเตอร์ โดยแอปพลิเคชัน iTunes ก็ได้นะครับวิธีที่ 3 แนะนำว่าให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทำแล้วกันนะครับ แต่ที่แนะนำก็คือให้ทำ 2 ขั้นตอนแรกนะครับ ถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ ก็ลองทำตามที่ผมแนะนำอยู่นะครับ ผม ถ้าทำแล้วดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไร ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบกันด้วยนะครับผม ผมต้องไอมุด ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ